ในส่วนนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชี Google นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้การสมัครใช้งานบัญชี Gmail กันก่อนนะครับ โดยเราสามารถที่จะสมัครผ่านหน้าเว็บของ Google ได้เลยนะครับ ซึ่งจะมีขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับ เราก็สามารถที่จะมีบัญชี Gmail ได้แล้ว เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการสมัครกันได้เลยนะครับ ก่อนอื่นก็ให้เราคลิกที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบเช่นกันนะครับ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 เพื่อทำงานร่วมกันกับคนอื่น อ่า นี่ถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของตัว Google Drive เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอแนะนำที่ทาง Google Drive เขาเตรียมไว้ให้นะครับ นี่ก็เป็นในส่วนของวิดีโอแนะนำ Google Drive นะครับ